วัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในช่องเซรมเมยซินกันนะคะ เอามาดูกันดีกว่านะคะว่าเซรมเมยซินเนี่ยเป็นใครคือใครนะคะ หน้าตาเป็นยังไง นี่ก็คือน้องเซล่านั่นเองนะคะ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะ น้องเซล่าก็ได้โตแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นรูปแรกเกิดนั่นเองนะคะ ด้านกรอบสีส้มนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปที่อันเจ้าสราวแล้วนะคะ ก็อยู่ในท้องนั่นเอง เดี๋ยวเราก็มาดูเซล่ากันจริง ๆ ดีกว่าว่าหน้าตาตอนนี้นะคะกี่ขวบแล้วนี่สวัสดีค่ะหนูชื่อเซล่านะคะ นี่คือน้องเซล่านะคะ ตอนนี้น้องเซล่าอายุ หนึ่งขวบแล้วนะคะหนึ่งขวบกับสี่เดือนนะคะ โตมา ก็จะซุกซนอย่างนี้ เซล่ายังไม่อาบน้ำเลยนะคะ เดี๋ยวต้องรอเซล่าอาบน้ำก่อนเนาะ เดี๋ยวอีกสักพักนะคะ ก็จะอาบน้ำให้น้องเซล่าแล้วนะคะนะเดี๋ยวมามาอาบน้ำให้นะคะจะจะจะจะจะจะจะจะจะ ช่วงนี้นะคะคุณแม่ก็จะอาบน้ำนะคะ โดยใช้กระมังสองใบเนี่ยแหละนะคะก็จะเป็นใบที่ผสมเอ่อแชมพูเนาะแล้วก็ใบนี้ก็น้ำสะอาดนะคะ อันนี้ก็จะใช้อันนี้นะคะก็จะเป็นโคโดโมะนะคะก็คือ h a สช to Show Wash นั่นเองนะคะ ก็สามารถที่จะสระผมได้ด้วยนะคะ แล้วก็อาบน้ำได้ด้วยนะคะ เป็นกลิ่น Blue Candy นั่นเอง อันนี้แม่ว่ากลิ่นหอมมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นโยเกิร์ตนะคะ ก็ใช้ได้ทั้งสระผมทั้งอาบน้ำเหมือนกันนะคะ อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราชอบกลิ่นนี้มากแต่พอมาเจอสีฟ้าเรารู้สึกว่าแบบ มันหอมกว่าเยอะเลยนะคะ เซล่าคะอ่า เดี๋ยวจะรอน้องเซล่าอาบน้ำนะคะ เดี๋ยวมามาก็จะอุ่นน้ำให้หนูอาบเนาะดีไหมคะ อันนี้ก็ระหว่างรอคุณแม่ต้มน้ำเนาะน้องเซล่าก็จะเดินเล่นเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะ นี่บ้านก็จะรกนิดนึงนะคะน้องเซล่าสนแหละลงแม่ อันนี้นะคะนี่เป็นตุ๊กตาไมเมโลดี้นะคะคุโรมิอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีมิฟี่ด้วยนะคะ นี่ก็เป็นงานสะสมของคุณแม่เองนะคะ แล้วก็ อาม่าก็จะชอบด้วยนะคะ ก็อาม่าของเซล่านะคะ ชอบไมเมย์มากๆ นะคะ บอกว่าไมเมย์น่ารัก อันนี้ก็อยู่ในช่วง รอตู้โชว์มานะคะ ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จะมาวางไว้ที่เก้าอี้อย่างนี้นะคะแต่ยังซุกซนอยู่เล็กน้อยเนาะก็จะชอบถือขวดนมไปมาแบบนี้เนี่ยแหละนะคะว้าวอ่าอันนี้มาดูห้องของน้องเซล่าบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นงานสะสมของคุณแม่ทั้งนั้นเลยนะคะ นี้ก็เป็นที่แบบเซล่าจะชอบมาเล่นมากเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบต้องมานั่งคลุกอะไรกันแถวๆนี้นะคะ เป็นห้องนั่งเล่นของเซล่าไปเลยนะคะพร้อมที่จะไปอาบน้ำกันแล้วนะคะ เซล่าปุ๊บปุ๊บเลยใช่ไหมคะ เก็กกันดีกว่านะคะว้าว้อับบบบบบน้องเซล่าอาบน้ำก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะ น้องเซล่าอาบน้ำก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะคะนะคะช่วงนี้ก็พออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาทำการเรียนภาษากันนะคะวันนี้เรียนเรื่องอะไรดีเนาะอาหารดีไหมคะ เซล่าน้อยมาเรียนอาหารและเครื่องดื่มดีกว่าดีไหมคะบัตรคำที่เน้นเป็นเออเป็นภาษาจีน น้องเซล่าชอบออกคำว่าแอปเปิลเนาะ อันนี้อะไรดูไม่รู้ใช่ไหมคะ หนูยังไม่รู้เลย ค่ะ นะคะ อันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ของเขาเนาะ บางทีเขาแอปเปิลเอทำซนทำอะไรนิดหน่อยนะคะ ก็คือเป็นการเรียนรู้เนาะ ก็ให้เขาได้จับบัตรคำบ้างอะไรอย่างเงี้ย บัตรคำที่มีสีสันพอเราหยิบอะไรนะคะ น้องเขาก็จะหยิบตามเห็นไหมคะ พอเราถือตัวไหนอย่างเงี้ย น้องเขาก็อยากจะ เอาไปหยิบนะคะ แล้วเขาก็จะสนใจว่าเราหยิบอะไรใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะจ๋าจีแปลว่าไก่ทอดใช่ไหมคะจ๋าจีแปลว่าไก่ทอดนะคะให้เล่นๆไปนะคะ เราไม่ต้องไปสงอุ้ยเดี๋ยวบาดคำมันจะพังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพังแล้วไม่รู้จะเรียนหมวดไหนดีนะคะ เราเรียนหมวดไหนไม่รู้นะเราอยากเรียนทุกหมวดเลยเราอย่าง สร็จแล้วเคี้ยวหัวมามาเลยมามาขอเลยเคี้ยง